ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือในส่วนของการจัดการของยูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้งานนะครับ มาดูว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ไปที่สมาชิกนะครับ แล้วก็การจัดการสมาชิกนะครับ ตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะมีเป็นซูเปอร์ยูเซอร์นะครับที่เราใช้นะครับลองคลิกเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับ ก็จะเป็น ยูเซอร์ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่ในการติดตั้งนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสร้างยูเซอร์ขึ้นมาสัก1คนนะครับนะครับลองสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับ เป็นนะครับต้องการจะสร้างนะครับลองดูให้มันมีความแตกต่างกันนะครับเป็นอันนี้เป็น register รีจิสเตอร์ก็เหมือนเป็นลูกค้านะครับอลองสร้างเป็น user 1นะครับลองสร้างเป็น user 1นะครับนะครับ ก็เป็น user 1เหมือนกันนะครับ รหัสผ่านก็ใส่ไปนะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านก็ รหัสผ่านก็ใส่ใส่ไปนะครับให้เหมือนกันนะครับ ยืนยันอีกหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่อีเมลไปนะครับนะครับเรียบร้อยละนะครับ คือต้องมีการรับจากอีเมล หรือไม่นะครับนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ก็ตั้งไปนะครับไม่เป็นไรนะครับ แต่ตรงนี้ก็ต้องกำหนดเป็น r e g i s t ดิจิตนะครับก็คือเหมือนเป็นลูกค้าที่สมัครเข้ามาแต่เราเพิ่มให้เขาเองนะครับ สมัครให้เขานะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกนะครับในหน้าซื้อขายนะครับลองล็อกอินเข้าดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่านะครับก็จะเป็นสวัสดี user 1นะครับ user 1 ก็ได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้ามา ช้อปปิ้งหรือว่ามาอะไรได้นะครับ เหมือนสมัครเป็นสมาชิกตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ผมจะลองเพิ่มอีกสักยูเซอร์อีกสักคนหนึ่งนะครับเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่ให้เป็นประเภทอื่นนะครับ ลองเป็นเมนเจอร์บ้างนะครับ นะครับธนิตก็ติิกออกนะครับเลือกเป็นเมนเจอร์นะครับเป็นผู้จัดการนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็เลือกเป็นบันทึกนะครับนะครับผู้จัดการก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการดูดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากจากแอดมินอย่างไรนะครับ ไปที่ไซต์แล้วก็คอนโทรลแนลนะครับก็นี่คือฟังก์ชันที่แอดมินสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะ ออกจากระบบก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินเป็น manager 1นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับ เห็นถึงความแตกต่างไหมนะครับ ผู้บริหารเว็บก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาจัดการเนื้อหาจัดการหมวดหมู่ต่างๆ เพิ่มรูปเพิ่มอะไรได้เพียงเท่านี้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีฟังก์ชันในการทำงาน น้อยลงนั่นเองนะครับก็เป็นหลักของเว็บไซต์ทั่วๆไปที่ต้องจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นะครับว่า แอดมินสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับมีเนเจอร์ก็สามารถที่จัดการเกี่ยวกับพวกหน้าร้านต่างๆได้นะครับ ก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของบทนี้ก็จะมีที่กล่าวไปแล้วนะครับ ก็มีการจัดการคอมโพเนนต์การจัดการโมดูลต่างๆนะครับก็มียกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับ ว่าอะไรคือคอมโพเนนต์อะไรคือโมดูลนะครับมีการจัดการอย่างไรนะครับ แล้วก็การจัด จัดการนะครับสมาชิกนะครับว่าเราจะเพิ่มสมาชิกที่เป็นลูกค้าอย่างไรนะครับ หรือว่าจะเพิ่มคนที่จะมาช่วยในเว็บไซต์เรานะครับ ให้จัดการเว็บไซต์ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือเนเจอร์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักศึกษาเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับ ก็ประกอบด้วยหลายส่วนเลยนะครับ อย่างเช่นการเลือกเทมเพลตใหม่นะครับมาใช้งานกับ เว็บไซต์จุมล่าและวัชนหมาดของเรา นะครับ การเขียนบทความ การปรับแต่งคอมโพเนนต์ การเพิ่มโมดูโมดูต่างๆ เข้ามายังจุมล่าและวัชนหมาดของเรา รวมถึงเรื่องของการกำหนดสิทธิการใช้งาน สัปดาห์หน้านะครับเราจะได้พบกับอาจารย์ดร สุภาชานันวรรณภูนะครับจะมาให้ความรู้กับเราต่อในเรื่องของจุมล่าและวัชนหมาดในการจัดการร้านค้าอย่างเช่น การเพิ่มข้อมูลสินค้าลงในเว็บไซต์ทำอย่างไรนะครับ การปรับแต่งต่างๆ ให้เว็บไซต์เราเนี่ย มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้จริง เราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ สวัสดีครับ